บทบาทของสารสนเทศ ในปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้การสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านทางด้านสารสนเทศ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงสารสนเทศ และบริการต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไร้พรมแดนในการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยที่ 5 เพิ่มจากปัจจัยที่ 4 ที่มนุษย์รอขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การประกอบธุรกิจ การค้าขาย การบริการ รวมทั้งการศึกษาและอื่นๆ เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เพราะเทคโนโลยีจะมีความสำคัญในการพัฒนาสังคมการศึกษา และคุณภาพชีวิตของสังคม โดยเฉพาะในด้านการจัดบริการสังคมพื้นฐานในการศึกษา เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในประเทศ มีความรู้และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน สารสนเทศกับบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดความต้องการในการใช้สารสนเทศของบุคคลเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดและเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น การโอนเงิน การถอนเงิน โดยผ่านตู้ ATM การซื้อขายสินค้าต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้น สารสนเทศกับสังคม สารสนเทศ นอกจากจะมีความสำคัญต่อตัวบุคคลดังกล่าวมาแล้วนั้น ยังมีความสำคัญด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา การเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยครูผู้สอน ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำช่วยเหลือ และคอยแนะนำอธิบาย ให้ผู้ที่เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาในทุกระดับชั้น จะช่วยให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพในการศึกษาเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆเพิ่มมากขึ้น และหลายสาขาวิชา เข้ามาพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการศึกษายุคปัจจุบัน ด้านสังคม ทุกวันนี้สารสนเทศช่วยพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ ช่วยพัฒนาบุคคล อีกทั้ง ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งนำความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ทั้งประกอบอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาอย่างกว้างขวางทำให้สารสนเทศกับมนุษย์จึงเป็นของคู่กันทำให้มนุษย์ เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้านเศรษฐกิจ สารสนเทศมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เช่นใช้ในการค้าขาย การผลิต และการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยประหยัดเวลาในการผลิต ลดขั้นตอนการผลิต และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อความต้องการของตลาดอีกด้วย ด้านวัฒนธรรม สารสนเทศ ด้านวัฒนธรรม ช่น ช่วยสืบสานสืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ก่อให้เกิดความภูมิใจ ความสามัคคีและความมั่นคงภายในชาติ สรุปคือ สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน ทั้งการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารแบบสารสนเทศ ทำให้คนเราได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น แม้จะอยู่ห่างไกลกันเพียงใด ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ศึกษาสารสนเทศเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน สารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในสังคม โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา โดยเฉพาะ เป็นการนำมาใช้ในรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิต วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ทั้งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ